แต่ตัวเกมมันมันยังไม่ปล่อยอ่ะทำไงดีรอจังหวะอยู่นะ ผมสปินหนักด้วยนะ เออมา ตัวเขียว ตัวแดงมาหัวใจแดง เออเออเอายังได้อยู่ เอาแปลงร่างเป็นวายแถวกลาง ตาแดงมาตัวมังกร เออ เตรียมตัวฮะอู้อ้าว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมไ่เสียงหายไปไหนวะ ผมไปปิดเสียงแต่ตอนไหนวะ อ่ะโอเคมาครับผมนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมต้นสเตตฟาดมาแล้วจ้านะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮต้นชาแนลด้วยละกันนะครับ ในช่องทางของ YouTube เนาะ เออแล้วก็ช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นแอปแบนนะครับผมที่คุยกันในกลุ่มก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยสมาชิกทุกท่านนะ ใครที่รอโคราอัปเดตเอ็กนะเดี๋ยวรอสักครู่นะ แน่นอนนะมีแน่นอนมีทีเด็ดแน่นอนอ่ะวันนี้ครับผมนะมาที่เกม Dragon Head หรือว่าเกมทุบไข่มังกรท่านผู้ชมฮะทุนผมมาไม่เยอะนะประมาณเกือบห้าพันนะสี่พันเก้าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอไปที่ ปรับไปที่เบ็ด40 ก่อนแล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวล้างหน้ากระดานไป4าหมุนนะเดี๋ยวว่ากันนะ เดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้ามังกรวันนี้ตัวแม่จะตื่นหรือเปล่าฮะเพื่อน ๆ ที่เอ่อขอเกมสาวถ้ำนะ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เกมเอ่ออะไรนะ มีคลิปคลิปโตใช่ไหมเออคริปโตนี่ ผมสารภาพตรง ๆ ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะ ดีไม่ดีอาจจะเกือบเกือบปีด้วยซ้ำ ถ้าเพื่อนๆไม่พูดมาเนี่ยผมไม่คิดจะเล่นเลยนะไม่รู้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับ ผมแต่ว่าเดี๋ยว เพื่อนๆที่ขอสาวท่ามาก่อนเดี๋ยวจัดสาวท่าให้ก่อนนะ ส่วนเกมคริปโตคริปเอ่อคริปโตนี่แหละ นะ เดี๋ยวจัดให้นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไป ไปดูก่อนนะครับอุ้ยไอตัวหน้าผมมันบังขึ้นไปข้างบนแล้วกันท่านผู้ชมอ่ะเอาตรงนี้นะอ่ะ กระแทกมา เออแปลงร่างวาแถวกลางว่าไงจ๊ะ โบบะซัมบระฮะซัมบระเฮมาอีกสามร้อยหกสิบคอมโบนี้สวยฮะไปต่อเนื่องนะเจ็ดร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะเตรียมตัวณบัดนี้ ไปอุ้ยตัวเดียวอุ้ยน่าเสียดายอืมอืมตัวแม่ลืมตาแล้วนะเมื่อกี้ ตัวแม่ลืมตาแล้วนะ นะครับ เอ่ออ่ะขึ้นห้าพันแปดใช่ไหมเอาไปหกสิบเลยแล้วกันขอย่าออโต้นะ เพื่อนๆนะ ทีละสิบหมุนนะ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผมไล่เบ็ดไล่สปินแน่นอน เพราะว่าเออเกมเนี้ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีซื้อฟรีสปินนะ ไล่เบ็ดไล่สปินสู้เอาท่านผู้ชม ็ยังไม่เปี้ยงป้างนะ ไม่เปียงป้างเพราะไอ้ตัวแม่มันไม่ตื่นนี่แหละ แล้วก็ถามว่าตัวแตกในเกมยังแตกใหญ่ไหมไม่นะ ยังแตกไม่ใหญ่นะท่านผู้ชม แต่ก็ยังดีฮะยังแตกเรื่อยๆฮะ เก็บคอมโบเก็บโอ้โหมาเรียบร้อยมาตัวฟ้าแตกมาแปลงร่าง เตรียมเลย กระแทกมาหนึ่งดอกก่อนตัวเขียวแล้วก็โอ้โหมาอันนี้ได้ชัวร์นะ ลงมาแปลงร่างเนี่ย ลงมาแปลงร่างแถวกลางนะยังไงก็ได้นะตัวเขียวยังไงก็เข้าอยู่แล้วแหละแถวเต็มด้วย โบบะนั่นไงครับผมเต็มบาร์วายมาเยอะด้วยมาดอกนี้ เออ เออมา ดอกนี้เริ่มมีแววท่านผู้ชม เริ่มมีแววอีกสามตัวโอ้เฮ้ยสามตัว ตัวแม่ตื่นสามตัว โอ้ยพระเจ้าโอ้น่าเสียดายว่ะท่านผู้ชมอะ อีกสามตัวนะแต่อีกสามตัวนะรู้เรื่องเลยตัวแม่ตื่นเลยนะ ลืมตาแล้วอะลืมตาโอ้ ไปฮะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวหมดนี้ผมอัพเดตอัพสปิน สู้ไปเรื่อย ๆ แน่นอนฮะหาวหาวแบบสามหาวแล้วมั้งผมเนี่ยนะ เป็นช่วงเช้านะท่านผู้ชมฮะช่วงเช้าเช้า จนความจริงก็ไม่เช้าหรอกมันสายแล้วแหละนะครับ แต่เช้าสำหรับผมนะเพิ่งตื่นได้ไม่นานนะท่านผู้ชมเสียงอาจจะยังไม่โอเคเนาะมาสักที เธอ ตัวเดียวท่านผู้ชม ผมไม่รู้จะพูดยังไงวะไม่ตื่นไม่ถึงสักทีฮะ ไม่ตื่นไม่ถึงสักที ตัวแม่ไม่ได้พ่นไฟสักทีฮะ เลยไม่รู้ว่ารางวัลใหญ่มันจะออกไหม ถ้าเป็นในสถานการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมครับผมแนะนำให้ไล่เบสดสู้หนักๆเอาดีกว่า นะครับ ถ้าตัวแม่ไม่ตื่นเนี่ย เพราะว่าสังเกตดูว่าในระหว่างเกมเนี่ยมันแตกนอกดีนะ ไปลุ้นให้แตกนอกหนักๆเอาดีกว่า โดยการไล่เบสดเพิ่มเบสดนะขึ้นไป มาดูสิตัวแม่จะตื่นไหมเนี่ย หมุนสุดท้ายของออโต้หมุนเนี่ย แปลงร่างไว้ตกฟ้ามา อืม เอาหกสิบกว่าแล้ว เอามา อีกนิด นึงอีกสี่ตัว ขอได้ไหมสี่ตัวเองไม่ตื่นว่าแล้วโอ้หมดคำจะพูด ผมขอญาตไล่เบ็ดเลยนะ ลองดูท่านผู้ชมฮะผมจะกดมือนะ ขอจังๆดอกเดียวผมหยุดเลยมา หนักๆ ดอกเดียว พอพอไปที่เบ็ดสามร้อยนะท่านผู้ชม ฮะ เป็นส่วนของกำไรนี่แหละที่ผมเอามาเล่นนะ เออเก้าร้อยเปิดนี้ไป โอ้โห ตัววายก็โอ้โหตัวเชื่อมไม่มีเว้ย เนี่ย ตัววายออกดีนะท่านผู้ชม ฮะ แต่ตัวเกมมันมันยังไม่ปล่อยอ่ะทำไงดี รอจังหวะอยู่นะผมสปินหนักด้วยนะ เออ มา ตัวเขียว ตัวแดงมาหัวใจแดง เออ เออเอายังได้อยู่ เอาแปลงร่างเป็นวายแถวกลาง ตาแดงมาตัวมังกร เออ เตรียมตัวฮะ โอ้ท่านผู้ชม อ่าก็ยังดีครับผมนะ เปิดนี้ได้หกพันถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะ กับสปินสามร้อยท่านชมฮะโอ้ตอนนี้กำไรประมาณหมื่นหมื่นสองนะ โดยประมาณนะผมขอญาตกดไปสักนิดนึงนะ อีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงถ้าไม่ได้จริงๆนะ คอมโบนี้ผมหยุดฮะแค่นั้นแหละ พอแล้ว ได้กำไรหมื่นหนึ่ง โอ้ยมันก็หมื่นหมื่นกว่าแล้วนะเอ้า เออเอ้า กำไรประมาณหมื่นห้าแล้วท่านผู้ชมฮะกำไรประมาณหมื่นห้าแล้ว โบบัสซัมบาลาฮาซัมบาลาเฮโชเชไม่มีต่อหรอโอ้โหหวายเชื่อมทั้งสองตัวเนี่ยไม่มีเว้ยใอ้เจ็ดพันนะท่านผู้ชมอ้ากำไรวันหมื่นเก้าโอ้ลุ้นเหนื่อยว่ะลุ้นเหนื่อยรื่องรู้อย่างเงี้ยผม อัปเดตอัพสปินสู้ตั้งแต่แรกๆดีกว่าว่ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่า ผมขอถอนสองมือออกออกไปก่อนนะเพื่อความชัวร์นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดูดนะ เห็นไหมตัวแม่ไม่ตื่นเลยฮะ แต่ยังดีว่าพอเก็บแบบรางวัลแตกนอกได้อะนะครับ เดี๋ยวเจอกันสักคู่เดียวเดี๋ยวผมถอนก่อน ยังอยู่ที่เกมนี้แหละ สักคู่ฮะ